ลุยลุยลุยผมสิบสปินล้างกราฟกันไปก่อนนะ วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมผีญี่ปุ่นกันนั่นเองนะครับผมผมไม่ค่อยแน่ใจชื่อภาษาอังกฤษเท่าไหร่เออ อีกเกม ผีญี่ปุ่นนั่นแหละนะสล็อตพีจีเช่นเคยนะ ก็ตามสเต็ปนะก่อนหนึ่งก่อนแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยละกันนะครับจับไหมมามาดูว่าผีญี่ปุ่นวันนี้จะแจกตังค์ให้เราบ้างหรือเปล่าจะยังไงดี รอดูกันนะผม สวยยังไงต่อ ขอไหลๆก็พอเพื่อน ขอไหลๆแบบสวยๆจำแจ่มมาหน่อยมาหน่อยเบ็ดสี่สิบเด้อวันนี้ทำแบบโหดๆเลยอาไวเอาไว กล่องปริศนามาเต็มกราฟอยู่นะ ขอให้เข้าดีๆ แล้วกันเพื่อน โอ้โหเอมึงมาหาป้า มึงเนี่ย อะไรวะนะ เข้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไร เรารอดูกันไปก่อนนะผมนะ กล่องมาอีกสองอันว่าไงลุ้นมาดี ๆ ขอดีๆ ขอดีๆเออเอาหน่อยเว้ย ขอเนี่ย ไอผีที่มึงอยู่น่ะเจก็ได้เออ ไอแดงมาสวยงามอยู่จังหวะนี้หนึ่งร้อยบาททวนไปเลยเอาเรื่องครับผม ผมว่าเป็นสี่สิบยังไม่ไหวห้าไปเลย ลองดู เคด้วย ช่องไรเคด้วย เคด้วยเคด้วย ช่องไรมา โอ้โห อะไรวะนะ มึงมาทำไมเนี่ย ไอคอยาว มึงมาทำเพื่ออะไรขอดี ๆ เพื่อน อย่าแกล้งกันดีหว่า ไม่สวยแล้วเริ่มไม่สวยแล้วผม อะไรนะครับนี่ยังไงลุ้นมาลุ้นมาไม่ได้อะไรเลย เพื่อเพื่ออยหยังเอาหน่อยสวยมือมา ยังไงกันต่อขอไหลไหลโอ้โหไม่มีซึงไม่มีทรงเลยเมื่อนะ ไม่มีทรงใดๆทั้งสิ้นนะผมสิบมาไม่สิบ ลุ้นให้ได้สิบลุ้นให้ได้สิบหน่อยเอาหน่อยเว้ยดวงกูต้องมาแล้วจังหวะนี้ไอ้กบมาทำไมวะนี่เนี่ยกูจะเอาสิบเพื่อนยังไงดียังไงดีดีหน่อยดิเพื่อนรู้สึกว่าจะได้กินตุวตุทั้งทั้งเกมแล้วนะเล่นมาเนี่ยยังไม่ได้กินแบบว่าพอจะมีทรงมีเซิงอะไรเลยนะ ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เช็ดเค ดีๆหน่อยดีวะเออวายการันตีแตกมาอยู่จังหวะนี้เต็มกราฟไปนะ ยังไงกันต่อวายการันตีแตกมาเต็มกราฟแล้วกล่องปริศนาเต็มกราฟอีกแล้ว จังหวะนี้ต้องมาเลยหรือเปล่าก้อนใหญ่ก้อนโตต้องมาเลยหรือเปล่าว่ายังไงดี ขอจำจำเพื่อนลุ้นมาดีๆนะลุ้นมาให้ดีผมจังหวะนี้ว่ายังไงสิบโอ้โหกูเห็นก้าอยู่ช่องสองมึงไหลสิบให้กูจาเลินไอเช็ดเคเพื่ออะไรวะนะโอ้โหไม่เป็นไรนะวะนะ ถ้าใครสนใจตามมาเล่นก็ตามผมมาในเม้นที่โปรโมทไว้ได้เลยนะครับ ผมสมัครสล็อตฟรีไม่ผ่านไอเอ็นแล้วก็ราบอลเลตนะครับจัดไป ไหนลองดูดิลองออโต้ดูก่อนดีกว่าผมว่ากดมือมันไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ออโต้เผื่อจะดีขึ้นนะเคด้วยไหมเคด้วยช่องแรกเคด้วยไม่เข้าแต่วัดเข้าดียังไงดีเคด้วยเคด้วยเคด้วย กูอยู่ไหนวะเนี่ยเคด้วยไม่เข้าไม่เป็นไรหรอก เอาให้สุดอ่ะมึงก็ให้สุดอ่ะหือนี่มึงไปเข้าช่องนั้นดีจริงกูจะเอาช่องแรกไอ้เช็ดขี้เอาหน่อย เอาหน่อย ทุนกูลดไปครึ่งนึงแล้วนะนี่ทุนกูลดไปครึ่งนึงแล้วนะ เอาหน่อยเว้ยก้าวไอ้ก้าวไอ้ก้าวว่าไงไอ้ก้าวโอ้โหไม่เป็นไรลุ้นลุ้นโอ้โหมึงเอาเอมาให้กูอีก แม่งลุ้นไม่เคยได้ตั้งใจที่ลุ้นเลยนะ ไม่เคยได้ตั้งใจที่อยากได้เลย ไอเช็ด เคเอ้ยไหนลองออโต้ดูเรื่อยๆนะ ออโต้อาจจะมีทรงกว่า หรือเปล่า ไม่รู้ อันนี้ทรงมั่วเหมือนกันนะผมวายเข้าดี ยังไงดีกันต่อ หมุนมายังไงสิบโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยอะไรวะน่ะลืมไม่ใช่ละเริ่มไม่สวยเริ่มไม่แจ่มแล้วเพื่อน ไอ้สิบมาอีกแล้วกูเครียดเลยสวยอยู่คอยาวคอยาวผีคอยาวผีคอยาวลุ้นมากผีคอยาว โอ้โหมือมึงเอามาทำไมกูเอาผีคอยาวแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ ตัวแพงอยู่ผมเพื่นผีคอยาวน่าจะแพงจัดเลยเมื่อกี้เสียดายผสีคอยาวไม่อยู่ตั้งสามสี่ตัวเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหน้ามันไม่เข้าเฉยเฉยเฉย เอาหน่อยดีหน่อยเพื่อนในเก้าแม่งไม่ได้ดังใจผมเลยว่ะวันนี้ เหมือนจะดีแต่ยังไม่ดีไปบิดร้อยแม่งเลยแล้วกันไม่ไหวแล้ววัดวัดใจไปเลยยังไงเบ็ดร้อยยังไงดี เบ็ดร้อยว่ายังไงครับผมลุ้นมาได้ไร ไอ้สิบมาทำไมวะเนี่ย เอาหน่อยดีหน่อยดีหน่อยอย่าแกงกันนักเลยเพื่อนยังไงดีจังหวะนี้ ตัวอะไรเข้าตัวอะไรเข้าโอ้โหไม่เห็นวี่แววเลยเจ็ดเคเอ้ยเห็นวี่แววอยู่ว่าจะเจ๊งนะตอนนี้เอ้ยไอ้มือเข้าอยู่ไอ้มือไอ้มือสวยยังไงต่อหลายๆไหมเก้าเก้าว่าไงเก้าช่องแรกก็ได้มา ตัวเล็กตัวนั้นผมเอาหมดแล้วจังหวะเนี้ย อืมเนี่ยพอกูจะเอาเก้ามึงไหลได้สิบพอกูจะเอาสิบมึงไหลได้เก้าเจริญเจริญดีจริง โอ้โห เหลือสิบห้าบาทสุดท้ายแล้วกันอ่ะมึงเอาให้สุดเลย มึงเอาให้สุดเลย ถ้ามึงจะเหลือแค่เนี้ย มึงเอาให้สุด เอาไปให้สุดไอเช็ดเคห้าบาทสุดท้ายแล้วนะครับนะน่าจะหมดตูดสองพันเราวันนี้ เรียบร้อยรออะไรแหละครับ ผม หมดตูดจนได้นะครับนะ โอเควันนี้ขอพักว่าเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้แบบแม่งไม่ได้แังใจจริงโอ้โหขออันนู้นแม่งได้อันนี้ขออันนี้แม่งได้อันนู้นอะไรของมันก็ไม่รู้นะวะนะถ้าใครสนใจตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมา สมัครสล็อตได้ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย็นแล้วก็ที่สำคัญคือรับวอลเล็ตด้วยนะเมื่อนะมีโปรรับตลอดเหมือนเดิมด้วยนะ จัดไปต้องรีบกันมาแล้วเมื่อนะจัดไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ ผมอยากให้ผมลองเล่นเกมไหนเมนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ